เฮ้ย หน้าก้าวอ่ะฝรั่งเออ สวยงาม โอ้โห ส่วนตัวเองได้ผลว่ะมาครับผม สวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับ มาวันนี้งบ 5,000 อยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับตัวนี้เพิ่งเปิดไปทั้งหมด 8 ตาตาที่ 9 อยู่ตรงนี้ 8 ตานะครับตาที่ 9 อยู่ตรงนี้ วิเคราะห์ยังไงดีวะ โอ้ เล่นโต๊ะ เปิดใหม่แม่ง ดูลายยากอะ่ะ ดวงล้วนๆนะครับไม่มีเทคนิค ไม่มีไสยศาสตร์อะไรมาช่วยกูเลยอ่ะเล่นฝั่งไหนดี เล่นฝั่งไหนดีอาแรกเปิดฉากแดงไปเลยแล้วกัน ผมเป็นคนชอบน้ำเงิน แต่ลองส่วนตัวเองดู ปกติแล้วถ้าเข้ามาผมไม่รู้เล่นอะไร ผมก็จะเปิดไปที่น้ำเงินนะฮะ เจ๊คนนี้มาเปลี่ยนด้วยนะเพื่อนเพื่อนเจ๊คนนี้มาแววเปลี่ยนคนเปิดให้เราก็ต้องย้ายไปสีน้ำเงินดิเฮ้ยหน้าก้าวอ่ะฝรั่งเออ สวยงามโอ้โหส่วนตัวเองได้ผลว่ะตาแรกก็สวยเลยครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งให้กับผมหน่อยนะเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็ เพื่อที่เพื่อนๆ จะได้ไม่พลาดนะครับ ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ ใครมีสูตรอะไรเด็ดๆ มีเทคนิคอะไรเด็ดๆ ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะพัฒนาเว็บตรงนะฮะไปที่เม้นปักบุตรเม้นแรกเท่านั้นนะ รับโปรรับได้ที่หน้าฝากนะครับเป็นระบบออโต้กดรับได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะเพื่อนๆ ถ้าใครงงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนทักหาแอดมินได้เลย ตลอด 28 29 ชั่วโมงเลยนะฮะ มาครับเปลี่ยนคนเปิดเราต้องเปลี่ยนฝั่งเล่น บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วเปลี่ยนคนเปิดนะเปลี่ยนฝั่งเล่นนะฮะจัดไปที่2,350แล้วกัน มา เอายังไงช้าเดี๋ยวเฮ้จัดเข้าไป จัดเข้าไปครับ จัดไม่เลิกเออ 2,300นี่หว่าเออทุกคลิปเล่นทุกคลิป เดี๋ยวอย่างเดียวคือคลิปหายนะครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันแล้วก็ดอนสดไปด้วยกันนะครับ วันนี้ไม่มีสูตรอะไรนะ ใครมีสูตรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับ เดี๋ยวไปลองเล่นดูบ้างนะ ผมตอบทุกเม้นนะเพื่อน อ่านทุกเม้นนะครับ โอ้โหหนึ่งแต้มเจ็ดเท่ สองแต้ม โอ้โหเกินไป เปิด ไม่รู้จะพูดอะไรเลยวะอ่ะมา น้ำเงินแล้วครับ ก็อยู่น้ำเงินไป เพราะเปลี่ยนคนเปิดแล้ว เคล็ดอะไรไม่รู้นะเปลี่ยนคนเปิดต้องเปลี่ยนสี มาดูกันต่อครับ เอาทุนมาเล่นแล้วนะตอนแรกกำไรแล้วนะ 2,300กว่าบาทอันนี้เอาทุนมาเล่นแล้วนะฮะ โดนตานี้ก็เหลือไม้สุดท้ายนะอออินแม่งเลย ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับ เปิดมาหน้าเก้าหน้าแปดดีน้ำเงินโอ้โหแดงหน้าเก้คชิปหายแล้วชิปหายแล้วโอ้โหอีเจนี่แม่งมาเปิดล่อแต่แดงเลยว่ะมังกรลงนะเนี่ยใช่ปะอ๋อมีเสมอขั้นหนึ่งถ้าเกิดอีกรอบหนึ่งขึ้นมังกรลงเลยเหรอวะ เอาอินไปเลยครับจัดไป เงินเอาอิน ถ้าออกน้ำเงินมาก็ได้อยู่ได้ไปต่อ แต่ถ้าเกิดออกแดงมาก็นอนหลับฝันดีนะฮะ เออห้าพันนะครับ ไม่ใช่นน้อยนะ วันนี้เอางบมาโคตรเยอะเลยเพื่อนๆครึ่งหมื่นเลยทีเดียว มาลุ้นไปด้วยกันครับ ตาไม่สุดท้าย เปิดฝรั่งอีกแล้วน้ำเงินนะเออ ต้องงั้น สวยงามครับได้ไปต่อครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ลายแม่งมาแดงว่ะแม่งมาแดงว่ะเอาไงดีวะแม่งมาแดงอะแดงสองตัวอ่ะผมว่าแม่งออกแดงย้ายฝั่งย้ายฝั่งเอาตามลายนี้นะผมว่าแม่งออกแดง ถ้ามันออกแดงนะฮะต่อไปเล่นน้ำเงิน ถ้าไหลไปได้เรื่อยๆปิงปองคิดเองเออเองนะฮะ มา ดูดิจะออกแดงปะขยับฝังนนะฮะเออ มาอยู่แดงฝรั่ง เปิดฝรั่ง เออเฮ้ย แม่งสลับ จริง ต่อไปต้องเล่นน้ำเงิน ต่อไปน้ำเงินเพราะลายน้ำเงิน หรือว่าแถวเนี้ยแม่งปิงปองนี่แหละ ถ้ารอบเนี้ยออกน้ำเงินนะครับ เล่นสลับเป็นปิงปองแม่งไปเลย 2,500 เหมือนเดิมครับ ไปกำไรอยู่แล้วอ่ะ อ้าวลืมดูสีแดงแม่งเสียค่าค่าน้ำนี่หว่าลืมไปเออช่างแม่งฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับ ใครมี สูตรเด็ดสูตรลับเทคนิคดี ๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปจับเล่นดูบ้างนะมาดูกันต่อปิงปองปะปิงปองปะอย่างเงี้ยโอ้โหแปดเจอเก้าโอ้โหยัดเช่ แปดเจอเก้าโอ้โหเปิดแล้ว15 รอบนะครับแดง9 ห่างกันน้ำเงิน5 เอาไงดีเดี๋ยวกูก็เข้าสูตรเดิมแม่งเสร็จ 2,500 น้ำเงินไป เฮ้ยน้ำเงินแม่งไม่ได้จริงๆว่ะ ขอกำไรสัก1เท่าพอ วันนี้งบ5,000กำไรสัก 5,000 พอ ปิดคลิปสวยๆหน่อยดิเงินมา ฟักไม่ โอ้โหสองแต้ม แปดหลังว่ะ แปดหลังอ่ะ สวยดีครับ ไปน้ำเงินไปน้ำเงินไปต่อเลยยาวๆ ตอนนี้เรื่องของมันหกดีกว่าของมันหกดีกว่า จะได้หมื่นหนึ่งไง องพนหกนะ ใช่ปะวะเออน่าจะใช่แหละ มา ดูกัน ออกน้ำเงินก็น่าจะถอนดีกว่าปิดคลิปดีกว่าเนาะดีปะกำไรแล้วอะแต่ยังไม่เปิดนะไพ่อะเออฝรั่งมา เออแปดแปดเจอเก้าอีกเปล่า โอ้โหแปดทีไร โคตรจ๋ออะอะไรของเขาอะที้ทีโอ้มาอย่างสวย แปดแล้วนะแม่งยังเปิดแปดมา มาเจอกันอีกอะเกินไปวะแบบนี้เขาเรียกว่าเกินไปนะฮะสำหรับใครนะฮะอยากมาที่เดียวกับผมอยากได้โปรลับนะครับ ไปที่เม้นปักหมุญเม้นแรกเท่านั้นนะครับ เป็นบาคาร่าเว็บตรงนะครับ ก็ไปรับ โปรลับที่หน้าฝากได้เลยนะ เป็นระบบออโต้นะครับสมาชิกใหม่กดรับได้เลยถ้าใครงงก็ทักหาแอดมินนะครับ มาดิ อยากปิดคลิปอยากถอนแล้วนะฮะถีแต้มแต้มพอ เออ ไม่ลดจริงแต่เท่าเดิมพอยังชั่วน้ำเงิน 2แต้มเรา 4 เอ้ยน้ำเงิน 4แต้มมัน 2 เออ ค่อยยังชั่ว โอ้ย โอเค ตามสัญญาครับ วันนี้ งบ 5,000 เอากำไรแค่เท่าเดียวนะฮะได้กำไร 5,000 พอแล้วไม่ไปต่อแล้วนะฮะกำไรวันนี้จิตแจ่มใส มันก็ไม่นิดนะ ครึ่งหมื่นเลยทีเดียว ก็ขอพขอขอบคุณทุกคนนะครับ ที่รับชมจนจบคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ใครอยากมาที่เดียวกับกับผมนะเป็นบาคาร่าเว็บตรงนะไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับไปรับโปรรับหน้าฝากได้เลย วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ มี สูตรเด็ดสูตรลับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะ อ่าฝากไว้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน โอ้โห เสียดายวะแม่งปอกเก้าเฉยโอเควันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับผม